สวัสดีครับเพื่อนๆ ผมกริติสันนะครับ วันนี้นะครับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนะครับ นี้นะครับชื่อว่าเกม l i r a g e นะครับวิ่งสู้คิวนะครับ มันพูดกันอย่างนี้นะครับ ครับ วันนี้นะครับทำอะไรต่อนะครับผมก็เล่นเล่นเล่นเล่นเล่นมาเรื่อย ๆ นะครับ จนมันมีโหมดสเตจขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ประจนปงประจนภัยอะไรไม่รู้ของมันนะเหลืออีกวันหนึ่งนะครับเราต้องรีบแล้วล่ะนะครับ เราสามารถรับของรางวัลได้ด้วยนะครับ เตียนตรานะทำอะไรได้แล้วไม่รู้นะครับสูบได้อะไรมีหลายอย่างนะที่เราทำได้นะ แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับ คะแนนของขวัญนนะครับนี้ได้มาตอนเราแชร์นะถ้าแชร์ไปแชร์มาคะแนนครบ100เราจะเปิดกล่องได้หนึ่งครั้งนั่นเองนะครับ ดีนะผมชอบแบบนี้นะน้องมอกัชชาเป็นเปิดกัชชาเท่าไหร่ยงนี้ มีตัวกัชชาแล้วนะครับเสียงแรงไปเป้านะครับ ท่านี้แหละนะครับ มอมอกัตซาโอเคนะครับ ฟาโรบลาวนะก็ดีนะสะสมไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นในแป๊บหนึ่งนะ เนี่ยนะครับตอนนี้ผมก็มีหลายตัวนะครับ ก็มีเจสิก้าตัวหนึ่งนะที่ผมได้ตั๋วมา แล้วก็เปิดกัชชาไปนะครับแต่เจ้าหญิงโคนี่ยังเป็นตัวแรกนะครับ ตัวที่เวลเยอะสุดนะครับแล้วเป็นตัวซูเปอร์แรด้วยนะครับ แต่ละตัวก็จะมีเวทแตกต่างกันนะนะครับโอเคนะวันนี้ผมจะไปเล่นโหมดสเตจนะครับเพราะว่าโหมดสเตจนะครับมันมันเป็นด่านเงี้ยต้องไปเล่นซะหน่อยนะครับวันละด่าน2ด่านเงี้ยนะครับก็หนึ่งกินน้ำแป๊บหนึ่งนะ ก็คือเราต้องหาถ้วยรางวัลนะไอถ้วยรางวัลเซลลี่เนี่ยเยอะๆนะครับ เสร็จแล้วเราก็จะสามารถไปด่านต่อไปได้นะครับที่ไม่ใช่สวนนะครับ การที่จะอัพดาวนะครับการที่จะอัพดาวได้นะครับเเราต้องนะครับ ต้องทำไงวะ เราต้องเปิดกัจจ้าให้ได้ตัวเดิมนะมันจะซ้ำกันแล้วมันจะอัพดาวได้เพิ่มขึ้นไปขั้นหนึ่งนะครับดาวของตัวละครนะที่ผมพูดถึงนะครับ เข้าเซนชัยให้ได้ถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับ ลองสิ่งขีดขวางครับ ไม่น่ายากครับดูด่านแรกนะมีเกาะแล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้เงินหรือว่าเชอร์รี่สำคัญกว่ากันนะครับ เงินมันน่าจะเป็น อ๋อโอเค เงินน่าจะเป็นเงินด่านแรกได้ง่ายมากนะเคลียร์เรียบร้อยนะครับ เก่งขึ้นจริงๆนะครับ ไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับ วิ่งเพื่อเปิดเอพิโซดนะครับ อวกาศนะครับ ไปต่อกันเลยนะ แบบนี้ เฮ้ย ทำไมมันต้องการตัวนี้นะครับ อืม ภารกิจสเตตสะสมเชอร์รี่ให้ได้ 40 ผลนะครับ โอเค สบาย แรกก็มันก็อาจจะง่ายแหละนะครับ หลังๆมันอาจจะยากนะ ผมก็อาจจะไปหลังๆก็อาจจะไปที่สเตจสเตจเนี้ยนะครับได้โล่ แล้วนะครับ สบาย แล้วนะ 40แล้วนะครับ ง่ายมากนะครับ เจ้าหญิงโคนี่ เจ้าหญิงโคนี่ เอ้ยนะครับไปต่อนะครับ ถ้าสามสี่ด่านนะแบบนี้นะเร็วมากนะครับด่านแรกๆนะครับ ลุยนะครับเราปราบครูได้เจ็ดตัวนะครับ ภารกิจดานนะครับแก ถ้าเอาตัวใหญ่แล้วมันจะหนีเราอย่างนี้แล้วป่ะสงสัยนะครับ สบายนะครับ อเคได้หลายอย่างแล้วนะครับ เนี่ยครับเราก็แชร์นะครับ แชร์แล้วก็ได้ 25นะครับ พอยังนะพอก่อนนะครับสามสี่ด่านก่อนนะครับ เราไม่ต้องรีบนะครับ ไปเทียนิดนะครับเราไปเล่นด่านธรรมดาสักครั้งหนึ่งนะครับ รับของก่อนนะครับด่านธรรมดานี่มันจะ เนี่ยครับ มันภารกิจของเราคือกำจัดคุรุนะครับ กำจัดได้เยอะนะเราจะได้ของมันเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีแพทติรัมพัชชาด้วยนะครับถึงวันที่23นะครับ23ก็อีก2อสวันนะครับน่าจะทำได้นะผม ผมต้องมาเล่นเยอะๆนะครับกำจัดคุรุเยอะๆนะครับ ก็คือเน้นตีตีตีศัตรูนั่นเองนะ กำเน้นกำจัดคุรุนะครับคุรุคือขายเบนะเบลูกน้องกระจอกนะครับ ประมาณนั้นนะลูกน้องกระจอก เกมนี้มันก็คิวโพดนะครับ ปิงซูคิวนะครับชื่อมันยังไม่เจอครูสักตัวเลยผมลืมเก็บเอสใช่ไหมเมื่อกี้ เซ็งเลยเอ้ย โอ้แอล ก็ลืมเก็บนะไม่ทันทำไมกระตุกกระตุกไม่ รู้ นะ ครับ งงเลยเมื่อกี้ก็เล่นอยู่ดีๆแหละนะ ครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ัยต้องมีอะไรสักอย่างนะครับสงสัยเครื่องผมมันอัปเดตอัตโนมัติอีกนะ แน่ ๆ เลยนะครับช่างมันนะ ทำได้เท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละนะเราซีเรียสมากบางที ้าว ไปสู้กับเซลลี่แล้วนะครับนึกว่าไม่พอแล้วนะครับเซลลี่นี่สู้สนุกนะครับ เก็บวิสัยอย่างเดียวนะครับมาจะได้ของดีด้วยนะครับ เราเก็บของได้ดี เคนะครับพลังแล้ว ไม่ต้องคืนชีบอกนะครับ พอแล้วนะ ไอของพวกที่เราได้จากจากไอโปเกบอลนะครับเหมือนโปเกบอลผมจะเรียกมันว่าไลบอลแล้วกันนะเพราะเกมของไลนะก็มันเอาไว้อัพพวกเอาไว้อัพพวกตัวละครของเราแล้วให้เป็นขั้นต่อไปนั่นเองนะผมก็จะอัพเน้นก่อนนะครับคืออัพซูเปอร์แรก่อนนะเพราะซูเปอร์แรมันเก่งกว่านั่นเองนะครับ หลายอย่างนะครับ แต่ละหัวใจนะครับ ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะในการเปิดนะครับนั่นเองนะครับ โอเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับ แผนที่มันยังมีไกลนะครับ เราเพิ่งถึงสวนเองนะครับ เราต้องไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะอวกาศกว่าจะเมืองตะวันตกกว่าจะป่านั่นเองนะครับโอเคนะก็เจอใหม่จริงครับแอนด์วิซีโอเกนครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆไม่รู้ทำไมเมื่อกี้กระตุกนะเซ็งไม่เป็นไรบ๊ายบาย